หลังจากที่เราได้ติดตั้งตัวโปรแกรม Backup and Sync เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Backup and Sync กันนะครับ ครับ หลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรม Backup and Sync เรียบร้อยแล้วนะครับ โปรแกรมก็จะเข้าสู่ในส่วนของ หน้ายินดีต้อนรับนะครับ หลังจากนั้นนะครับ ก็ให้เราทำการคลิกปุ่ม Get Start นะครับ โปรแกรมก็จะให้เราทำการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อบัญชี Gmail ของเรา นะครับ โดยในการตั้งค่านะครับจะมีขั้นตอนการทำงานอยู่ 3 ขั้นตอนหลักๆด้วยกันนะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบเพื่อเชื่อมโยงบัญชี Google ของเรานะครับ ต่อมานะครับในขั้นตอนที่ 2 ก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ที่จะเชื่อมโยงไฟล์ข้อมูลกับตัว Google Drive นะครับ ในขั้นตอนที่ 3 นะครับ ก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของการ ซิงค์ไฟล์ ข้อมูลใน Google Drive นะครับ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับ ในขั้นตอนแรกให้เราทำการใส่บัญชี Gmail ของเราก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับ ก็ให้คลิกปุ่ม next ได้เลย ให้เราทำการป้อนรหัสผ่านนะครับ เพื่อเข้าสู่ระบบ หลังจากผ่านขั้นตอนที่1นะครับ โปรแกรมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็ให้เราทำการเลือกโฟลเดอร์นะครับที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อเชื่อมโยงกับตัว Google Drive ให้เรากดปุ่ม Got It เข้าไปได้เลย ครับในส่วนขั้นตอนที่ 2 นะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของเราในเครื่องของเรานะครับ ในส่วนของ Desktop Document แล้วก็ตัว Picture ได้นะครับ ซึ่งตัวโปรแกรมเนี้ยก็จะทำการซิงค์ข้อมูลขึ้นไปที่ Google Drive ของเราให้นะครับ หรือนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกตัวเลือกเพิ่มเติมได้ตรงปุ่มเชนตัวนี้นะครับ เดี๋ยว ในที่นี้นะครับเราจะทดลองซิงค์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของตัวด็อกเมนต์นะครับ ครับ หลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับ ก็ให้เราคลิกปุ่ม next ได้เลยอ่าเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของขั้นตอนที่ 3 กันนะครับ ก็คือการซิงค์ไฟล์ข้อมูล จากไดร์เพื่อเชื่อมต่อลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ก็ให้เราทำการกดปุ่มกดอิดเข้าไป นะครับ ก็จะเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกซิงข้อมูลนะครับ ทั้งหมดที่อยู่ในไดร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ตรงนี้นะครับ หรือเราจะทำการเลือกเฉพาะโฟลเดอร์ที่เราต้องการก็ได้นะครับ โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับ ก็ให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการซิงข้อมูลนะครับ ระหว่างไดร์กับเครื่องของเราเดี๋ยวเราจะทำการซิงข้อมูลทั้งหมดนะครับ ที่อยู่ในไดร์ เพื่อให้เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในขั้นตอนนี้นะครับ การซิงจะช้าหรือเร็วนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับไฟล์ข้อมูลของเราที่จัดเก็บอยู่ในใดด้วยนะครับถ้าไฟล์ข้อมูลของเรามีขนาดใหญ่ การซิงก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการซิงข้อมูลนานนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิกปุ่ม start นะครับ แล้วก็กดปุ่ม continue เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองทดลองเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากันนะครับ ให้สังเกตดูนะครับ ตอนนี้ตัวโปรแกรมก็ทำการซิงค์ข้อมูลอยู่นะครับ สังเกตที่ตัวสัญลักษณ์ของโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์นะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์ในการซิงค์ข้อมูลเกิดขึ้นนะครับ ในส่วนของไฟล์หรือโฟลเดอร์นะครับ ที่ทำการซิงค์เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราจะทดลองเปิดให้ดูข้อมูลนะครับในเครื่องของเรากับในไดของเรานะครับ ให้เราสังเกตดูนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะมีอยู่ 3 โฟลเดอร์ เช่นเดียวกันกับในใดนะครับ ก็จะมีอยู่3โฟลเดอร์ด้วยกันทดลองเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับ ก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยอยู่2โฟลเดอร์ด้วยกัน ในไดก็เช่นเดียวกันนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทำงานร่วมกันแล้วตอนนี้ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในหัวข้อนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าในการเชื่อมโยงข้อมูลของเรานะครับ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับตัว Google Drive นะครับ โดยการใช้โปรแกรม Backup and Sync นะครับ